เรามาต่อกันที่หัวข้อที่ 4 นะคะ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดซื้อ และการจัดการคลังสินค้าค่ะ เราจะขอกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าเป็น3 ส่วนดังต่อไปนี้นะคะ ส่วนที่1ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้า ส่วนที่ 2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้า และ3ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าค่ะ ส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของฮาร์ดแวร์นะคะที่ถูกเอามาใช้ในกระบวนการการจัดซื้อ และการจัดการคลังสินค้าก็มีอยู่หลากหลายค่ะ ไม่ว่าจะเป็นระบบรหัสแท่ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือหรือแฮนด์ซิลต่างๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต PDA หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนค่ะแขนกล หรือ Automatic Stack Handling System นะคะฉลากอิเล็กทรอนิกส์ หรือพวก t r a n s p o n d e r t r a n s p o n d e r data carrier หรือ tag ต่างๆ นะคะ รวมไปถึงระบบการจัดการสินค้าอัตโนมัติ เช่น auto store port auto store grid ระบบ RFID ระบบควบคุมพาหนะอัตโนมัติ หรือ AGVS นะคะ Automatic Guide Vehicle อินเทอร์เน็ต และ Wi-Fi ค่ะ รวมไปถึง Social Network Service นะคะ เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มของซอฟต์แวร์ที่ถูกนำเอามาใช้ในเรื่องของการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมจัดการเอกสาร Word Processing ที่มาช่วยในการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าต่างๆ โปรแกรมคำนวณ ตารางคำนวณหรือ Spreadsheet นะคะ เช่น พวก Microsoft Excel Google Sheet พวกนี้ก็สามารถนำมาช่วยในการบันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง และช่วยในการจัดทำเอกสารและการจัดทำระเบียนสินค้าคงคลังได้ค่ะ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบริหารสินค้าคงคลัง ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะนะคะ หรือที่เราเรียกว่าเป็น Warehouse Management System WMS ค่ะ ซึ่งสามารถเลือกซื้อโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นทั้งในประเทศไทย และโปรแกรมจากต่างประเทศนะคะ สามารถเอามาช่วยในเรื่องของการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า รายการเคลื่อนไหวการรับ และการเบิกสินค้าได้ค่ะ โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ซึ่งโปรแกรมหลายหลายตัวนะคะ ที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับการทำงานของกิจการซื้อขายสินค้า ก็สามารถช่วยฝ่ายจัดซื้อในการจัดทำเอกสาร และการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้จำหน่าย รวมไปถึงเรื่องของการบริหารสินค้าคงคลังได้ด้วยค่ะ เรามาเริ่มกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตัวแรกนะคะ ก็คือระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ค่ะ ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายจัดการคลังสินค้า สามารถเอาอินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์ รวมทั้งบริการต่างๆ ระบบบนระบบอินเทอร์เน็ตนะคะ ไปช่วยในการทำงานได้ดังนี้ค่ะ อันที่หนึ่งเลยนะคะ ก็คือตัวระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลอีเมลนี้นะคะสามารถเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสื่อสารข้อมูลระหว่างกิจการกับผู้จำหน่าย และลูกค้าได้ค่ะ เพื่อทำการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อ และข้อมูลเกี่ยวกับการส่งสินค้าก็ได้นะคะ 2. ค่ะ Search Engine หรือหรือเว็บสำหรับการค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะ ก็จะเป็นตัวช่วยให้กับฝ่ายจัดซื้อในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และข้อมูลผู้จำหน่ายที่เหมาะสมค่ะ สุดท้ายนะคะ เราจะกล่าวถึงเว็บไซต์ของกิจการเองซึ่งสามารถใช้เป็น แหล่งประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ ให้ผู้จำหน่ายได้ทราบอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ เพราะเว็บไซต์นั้นสามารถเปิดทำการได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงค่ะ Social Network Service SNS หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์นะคะ ก็ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการของการจัดซื้อ และการจัดการคลังสินค้าค่ะ เพราะปัจจุบันนี้นะคะ Facebook Instagram YouTube ถูกนำไปใช้โดยผู้จำหน่ายสินค้าและบริการหลายรายเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถาม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมไปถึงอธิบายวิธีการใช้งาน รูปถ่าย วิดีโอสาธิตต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้านะคะเทคโนโลยีถัดไปนะคะ เราจะพูดถึงระบบรหัสแท่ง หรือ barcode system ค่ะ ระบบรหัสแท่งนั้นนะคะ ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในกระบวนการการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้า เพราะรหัสแท่งสามารถเอามาใช้ทดแทนข้อมูลสินค้าบางอย่าง เช่นตัวรหัสสินค้าเป็นต้นค่ะ โดยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบรหัสแท่งนั้นนะคะ ก็ได้แก่เครื่องพิมพ์รหัสแท่งซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ประเภทเลเซอร์นะคะหรือเป็นเครื่องพิมพ์แบบประเภท Impact Printer ก็ได้ค่ะ และเครื่องอ่านรหัสแท่งซึ่งมักจะใช้ควบ ควบคู่ไปกับระบบขายหน้าร้านหรือ POS นะคะ โดยรหัสแท่งนั้นนะคะ สามารถช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายฝ่ายจัดการคลังสินค้า ระบุรหัสข้อมูลได้จากการอ่านตัวรหัสแท่งโดยบาร์โค้ดรีเดอร์ค่ะ และสามารถเอาไปใช้ในการจัดการข้อมูลสินค้าในระบบงานได้ด้วยนะคะ กิจการสามารถประยุกต์ใช้รหัสแท่ง กับการจัดเก็บสินค้าในในเชลเพื่อความสะดวกในการเรียกดูข้อมูล โดยการ ที่ให้พนักงานนะคะนำเครื่องอ่านรหัสแท่งไปอ่านจากตัวบาร์โค้ดที่ระบุไว้ในแต่ละเชลก็ได้ค่ะ ต่อมานะคะเทคโนโลยี tracking system ค่ะ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างระบบ GPS นะคะ หรือระบบระบุตำแหน่ง บนภาคพื้นดิน ที่ถูกนำเอามาใช้เพื่อเป็นการติดตามการเคลื่อนไหวของสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในการในระบบการขนส่งสินค้านะคะ ซึ่งกิจการสามารถประยุกต์ใช้ระบบติดตามสินค้านี้ เพื่อทำการดูการเคลื่อนไหวของสินค้าที่สั่งซื้อจากผู้จำหน่าย เพื่อระบุระยะเวลาที่สินค้าจะถึงตัวกิจการได้ด้วยค่ะ เทคโนโลยีถัดไปนะคะ เราจะกล่าวถึงระบบฉลาก RFID หรือ Radio Frequency Identification ค่ะ RFID นั้นนะคะ เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกนำมาใช้ในระบบการจัดการคลังสินค้าอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีลักษณะการใช้งานคล้ายกับรหัสแท่งนะคะ เพียงจะแตกต่างกันตรงที่ ไม่ต้องใช้บาร์โค้ดรีเดอร์แล้วค่ะ แต่จะใช้เป็นคลื่นสัญญาณพิยุ ในการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า จากป้าย RFID ที่ติดอยู่ที่ตัวสินค้าหรือกล่องบรรจุนะคะ RFID นั้นยังถูกนำเอามาเพื่อใช้ในการป้องกันการสูญหาย และการรักษาความปลอดภัยของสินค้าที่อยู่ในให้อยู่ในบริเวณที่ต้องการอีกด้วย ลองสังเกตดูนะคะ ถ้าเราเข้าไปที่ห้างสรรพสินค้าบางอย่างบางแห่ง จะมีตัวแท็ก RFID ติดอยู่ที่ตัวเสื้อ เพื่อป้องกันในการขโมยนะคะ นั่นก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของฉลาก RFID ค่ะ เทคโนโลยีถัดไปนะคะ คือระบบ POS Point of Sales ค่ะ POS นะคะเป็นระบบสารสนเทศประเภทหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการจัดการข้อมูลสินค้าณจุดขายค่ะ ระบบงานของ POS สามารถแบ่งการทำงานออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ นะคะ คือระบบการบริหารงานขายส่วนหน้า ทำหน้าที่ในการบันทึกยอดขาย จัดทำใบเสร็จ และปรับปรุงยอดของสินค้าที่ขายในแต่ละวันแบบทันทีนะคะ รวมถึงการบันทึกการรับเงินสดในการขายสินค้าในแต่ละครั้งด้วยค่ะ ในการบริหารการขายส่วนหน้านี้นะคะ ระบบ POS มีหน้าจอในการบันทึกข้อมูลการขาย การรับเงิน และการทอนเงินให้กับผู้เป็นแคชเชียร์ได้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ และส่วนที่ 2 นะคะ เป็นระบบการบริหารข้อมูลคลังสินค้าหลังร้าน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงตัดยอดสินค้าที่ขายออกจากคลังสินค้าแบบทันทีทำให้คลังสินค้า มียอดเป็นปัจจุบันนะคะ ระบบ POS มักจะทำงานควบคู่ไปกับระบบ Barcode System ในการอ่านข้อมูลจากรหัสแท่งค่ะ เทคโนโลยีสารเทศตัวถัดไปนะคะ ก็คือตัวโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีบางตัวนะคะ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในกิจการซื้อขายสินค้า เป็นหลักค่ะ ซึ่งก็จะมีส่วนงานในเรื่องของการจัดซื้อ เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆ และการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านะคะ รวมไปถึงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลังสินค้าเพื่อบันทึกการรับเข้า การจ่ายออกของสินค้า และการจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอีกด้วยค่ะ ซึ่งก็สามารถเอามาใช้ในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และการบริหารคลังสินค้า รวมไปถึงการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ง่ายด้วยนะคะ เทคโนโลยีสารสนเทศต่อมานะคะ เราจะพูดถึงเรื่องของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ ERP ค่ะ กระบวนการการทำงานของระบบ ERP นะคะ เนื่องจากว่ามีโมดูลที่เข้ามาดูแลในเรื่องของการจัดซื้อ และการจัดการคลังสินค้า ยกตัวอย่างเช่นระบบ SAP ERP นะคะ โมดูล Material Management หรือ MM ถูกวางแผนเอาไว้เพื่อใช้ในการบริหารการจัดจัดการ การจัดซื้อ และการบริหารคลังสินค้าอย่างเป็นระบบและครบวงจรค่ะ และนี่คือเนื้อหาทั้งหมด ของหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้านะคะ ขอจบเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปค่ะ